ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปักอย่างง่ายนะครับคือการทำดอกเดซี่นะครับหลักการของดอกเดซี่นะครับ ก็เป็นเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับเราแทงจากจุดตรงกลางนะครับ แล้วก็ทำให้เป็นวงกลมนะครับให้เป็นวงกลมนะครับ แล้วก็แทงกลับไปที่เดิมนะครับ แทงกลับไปที่เดิมนะครับ รัศมีของดอกเดซี่นะครับถ้าเราต้องการนะครับขนาดเท่า 2เซนแล้วก็ออก2เซนเท่ากัน คือลักษณะรัศมีเท่ากัน แล้วก็ดึงให้ตึงพอประมาณนะครับลักษณะของดอกเดซี่นะครับจะเป็นกลีบไม้กลมๆนะนะครับ แล้วก็แทงขึ้นไปที่เดิมนะครับ ต่อจากนั้นนะครับจัจุดกึ่งกลางนะครับ แทงก็กลับไปที่เดิมที่เดิมนะครับนะครับ รัศมีของดอกต้องเท่ากัน นะครับดึงให้ตึงพอประมาณ ครับแล้วก็ยึดเอาไว้นะครับ แทงจุดกึ่งกลางนะครับ แทงที่เดิมนะครับแล้วปักด้านบนนะครับ แล้วก็คล้องนะครับ แล้วก็ยึด แทงตรงกลาง ครับรัศมีเกสรจะต้องเท่ากันนะครับ รัศมีของเกสรต้องเท่ากันนะครับ ปักตรงกลางนะครับ แล้วปักด้านข้าง นะครับ ดอกเมซี่นะครับแทงตรงกลางนะครับ แล้วก็ปักที่เดิม นะครับทำเป็นเกสรแล้วก็ดึง นะครับตรงกลาง ปักที่เดิม นะครับ นะครับนี่คือลักษณะของดอกเดซี่ ทีนี้การดึงนะครับเราก็มาตกแต่งนะครับ ก็คือลักษณะของกีบนะครับของกีบ ดอกเดซี่นะครับดึงให้รัศมีเท่าเท่ากัน นี่คือการปักดอกเดซี่นะครับเดซี่นะครับอย่างง่าย เมื่อตัดนะครับทำปมให้เรียบร้อยนะครับม้วนปม2 รอบแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับ แล้วก็ตัด นี่คือการปักอย่างง่าย แบบที่1นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปักอย่างง่ายนะครับ ก็คือนะครับมีหลายวิธีวิธีที่1นนะครับผมจะเดินแบบเกสรนี่ดอกไม้นะครับ แล้วก็เป็น กิ่งของใบไม้นะครับ โดยการปักเป็นก้านของใบไม้นะครับ ต่อจากนั้นนะครับ แล้วก็นะครับในการยึดยึดนะครับ ครับก็จะได้ของลักษณะของดอกไม้กับกิ่งต่อจากนั้นทำผมให้เรียบร้อยนะครับ ม้วนนะครับสองรอบ นะครับดึงให้ตึงพอประมาณ แล้วก็ตัดนะครับ ก็จะได้วิธีการปักอย่างง่ายกับการปักยากนะครับ การปักทึบ